วัสดีค่ะ วันนี้ก็มาเรียนเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งสิ่งที่อาจารย์อยากให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะ ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทยนะคะ ก็คือจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของภูมิทัศน์นะคะ ทฤษฎีทางด้านภูมิทัศน์ แล้วก็องค์ประกอบของภูมิทัศน์ การจัดการเรื่องของกลยุทธ์นะคะ กลยุทธ์ภูมิทัศน์ ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าหากเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นตัวช่วยเสริมในการตัดสินใจหากเราเข้าใจในหน่วยที่แล้วนะคะ ซึ่งจะเป็นเรื่องของรูปแบบสปาอย่างยกตัวอย่างประเด็นของสปา คือเดย์สปา ง่าย ๆนะคะ เพราะว่าเดย์สปาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลือกที่ตั้งว่าเราจะทำที่ไหนก็คือภูมิทัศน์ในที่นี้ก็คือหมายถึง ทำเลที่ตั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะ ที่เราจะต้องตัดสินใจว่าลงทุนธุรกิจที่ไหนนะคะ แต่สิ่งสำคัญในตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเงินทุนนะคะ แต่ภูมิทัศน์ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าถ้าหากเราเลือกภูมิทัศน์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่มีกลุ่มลูกค้านะคะ ในแหล่งที่เราเลือก มันก็ไม่สามารถที่จะหาคนมาบริการได้นะคะ โอเคเรามาทำความเข้าใจโดยความหมายของมันจริงๆว่าความหมายของภูมิทัศน์หมายถึงอะไร ความหมายของภูมิทัศน์หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในการจัดทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับสปาคีย์เวิร์ดหลักๆ ของมันคือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมนะคะหรือตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ ที่เราตัดสินใจว่ามันจะทำให้บ่งบอกว่านี่เป็นการให้บริการสปาที่มีคุณภาพนะคะ ประเด็นดีเทลย่อยในความหมายของมันก็คือ 1 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเราจะทำสปาที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เป็นภูเขา แต่ถ้าเรามองว่าสปาที่อาจจะทำให้ลูกค้าชอบก็คืออาจจะเป็นทะเลนะคะ ก็จะได้บรรยากาศของทะเล อันนี้ก็จะได้ลูกค้าที่ชอบในบรรยากาศทะเลนะคะ ประเด็นที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในการให้บริการสถานการณ์ในที่นี้ก็คือภูมิทัศน์บรรยากาศ นะคะว่าเราจะมีรูปแบบของการบริการโดยการให้บริการแบบไหนบ้างนะคะ แล้วก็3เป็นสิ่งที่จับต้องได้จับต้องได้ในรูปแบบของการให้บริการ ในเรื่องของตัว Product ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าเราจะเลือกสรรรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตัวใดมาให้บริการกับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เข้ามาบริการให้กับลูกค้า เมื่อเราเข้าใจความหมายของภูมิทัศน์แล้วนะคะ เราลองมาดูว่าเรามีอะไรที่ต้องทำความเข้าใจอีกอย่าง เกี่ยวกับภูมิทัศน์ก็คือ หลักฐานทางกายภาพนะคะ มันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นหลักการอย่างหนึ่งที่เราต้องทำความใจโดย หลักการแล้วจะมีอยู่ 2 ประเภทนะคะ ก็คือ 1. ภูมิทัศน์ทางด้านการบริการภูมิทัศน์ทางด้านการบริการอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยนะคะ ที่เกิดขึ้นที่อยู่แวดล้อมของสปานะคะ เพราะว่าสปาเนี่ยถ้ามีบรรยากาศดีมีสภาพแวดล้อมดี มันจะทำให้ลูกค้าเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เขาก็จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะก็คือ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีเรื่องอะไรบ้าง เช่น ทางคมนาคม เส้นทาง ถนน การจัดภูมิทัศน์ทางด้าน ต้นไม้ อาจจะเป็นความรู้สึกของความร่มรื่นนะคะหรือจะมีองค์ประกอบของสนามเด็กเล่นไว้ให้กับลูกของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ มีเรื่องของป้ายที่ชัดเจนนะคะบอกถึงสถานที่นะคะ มีเรื่องของเส้นทางขอบเขตต่างๆนะคะ ซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีการออกแบบหรือดีไซน์นะคะ ส่วนตัวที่2นะคะหลักฐานทางกายภาพก็จะพูดถึงประเด็นของภูมิทัศน์ที่สามารถที่จะ จับต้องได้นะคะ อันนี้จะเป็นประเภทของเช่น ชุดพนักงาน เราอาจจะทำให้เป็นรูปลักษณ์ที่เห็นแล้วจำได้จับต้องได้นะคะ จับต้องได้ในที่นี้หมายถึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ที่ทำให้จำได้ดีกว่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของโบรชัวนามบัตรหรือสื่อที่เราเห็นแล้วเราได้เรียนรู้ตรงนี้นะคะ ซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะ ชุดพนักงานเนี่ยค่ะ สิ่งที่เราสังเกตได้เห็นเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของชุดพนักงานนะคะ ซึ่งชุดพนักงานเนี่ย ถ้าเกิดเราเห็นแล้วมีความสะอาด มีความสวยงามนะคะ อันนี้มันจะทำให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความประทับใจหรือเราเรียกว่า first impression ค่ะตัวประเด็นถัดมาในเรื่องของภูมิทัศน์นะคะ เราก็จะต้องเริ่มทำความเข้าใจในหลักทฤษฎีนิดนึงนะคะ องค์ประกอบสำคัญของหลักทฤษฎีภูมิทัศน์ ก็จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันนะคะ ส่วนที่1นนะคะเราก็จะเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในที่นี้ก็จะมีองค์ประกอบย่อยอยู่ประมาณ 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางกายภาพ ในการทำธุรกิจทางด้านสปาก็คือเราจะต้องมีการออกแบบดีไซน์ สภาพแวดล้อมต่างๆนะคะ ให้สอดคล้องกับอะไรอะไรจำได้ไหมคะอันนี้เราเรียนกันไปแล้วในบทที่แล้วนะคะ นั่นคือสัมผัสหรือองค์ประกอบทั้ง5นะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบในส่วนของรูป รสกลิ่น เสียงและสัมผัสนะคะ ประเด็นที่2นะคะในส่วนของปัจจัยทางกายภาพก็คือการจัดตั้งสภาพของลักษณะของพื้น หรือการตกแต่งภายในในสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะคะ ว่าเราจะมีการออกแบบยังไงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ที่จะส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกประทับใจรู้สึกผ่อนคลายนะคะ ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพตัวที่ 3 นะคะ ก็คือ การวางป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ นะคะ เมื่อลูกค้าเข้ามาในบริเวณพื้นที่หรือตั้งแต่เริ่มที่จะเข้าเราอาจจะมีการทำป้ายนะคะ บอกนะคะต่อการใช้งานต่างๆ ว่า แต่ละจุดหรือป้ายบอกชื่อของห้องใช้บริการนะคะ ว่าแต่ละจุดเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือการสื่อสารด้วยภาพนะคะ ก็สามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยค่ะ เข้าใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้มากขึ้นนะคะ ประเด็นถัดมาในของทฤษฎีส่วนของภูมิทัศน์นะคะ ในตัวที่ 3 การตอบสนองของตัวบุคคล ในที่นี้ก็ถือเป็นลักษณะของภูมิทัศน์ที่เราจะต้องมาปั้นตัวของพนักงานนะคะ เพราะพนักงานก็ถือเป็นภูมิทัศน์ หรือภาพสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้าเดินเข้ามาหรือจะต้องใช้จุดขายนะคะว่าลักษณะของตัวบุคคล หรือพนักงานที่เราเลือกเนี่ยจะต้องมีลักษณะของความคิด อารมณ์ร่างกายนะคะที่สามารถที่จะสื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจนะคะ ยกตัวอย่างเช่น การที่เราจะเลือกพนักงงานมา ความคิดจะต้องมีความคิดที่จะมีจิตใจที่จะบริการ ยินดีที่จะให้บริการมีความคิดเป็นบวก มีการเก็บอารมณ์นะคะ กับลูกค้าหากลูกค้าไม่มีความพึงพอใจนะคะ อีกทั้งการดูแลร่างกายของพนักงงาน พนักงานจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ ประเด็นที่ 3 ในเรื่องของทฤษฎีภูมิทัศน์ในการบริการที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็คือ พฤติกรรมของการให้บริการนะคะ ซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ดูแล้วจะเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งแล้วค่ะ ที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกดีก็คือ พนักงานที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยค่ะ เขาสามารถที่จะเข้าหาลูกค้าได้ยังไงให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ หากเกิดมีปัญหาเกิดขึ้น เขาจะมีวิธีการที่จะหลีกหนีปัญหาได้อย่างไรนะคะ เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เมื่อเราเข้าใจนะคะ เมื่อเราเข้าใจในลักษณะความหมายของภูมิทัศน์บริการแล้ว มันก็คือองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องนะคะ กับภูมิทัศน์หลัก ภูมิทัศน์หลักของเราถ้าเราทบทวนกันอีกครั้ง ก็คือมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในที่นี้หากเราจะแบ่งออกไปก็คือ สิ่งแวดล้อมภายนอกกับภายในนะคะ ก็คือบรรยากาศ ต่างๆ เป็นเรื่องของอาคาร รวมทั้งเป็นเรื่องของคนนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการทุกภาคส่วนที่เรารู้สึกในการที่เรามองเห็นนะคะ อาจจะจับต้องได้หรืออาจจะจับต้องไม่ได้ อันนั้นอยู่ในรูปแบบของอสิ่งที่เรากำหนดเกิดขึ้นมานะคะ ยังไงก็ขออ จบนะคะสำหรับหัวข้อประเด็นเรื่องของภูมิทัศน์ ยังไงก็ขอติดตามในส่วนเนื้อหาถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ